สำหรับสไลด์ใหม่ที่แทรกเข้ามานะครับ เราสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยน เข้าโครงหรือว่าลเยอร์ใหม่ได้นะครับ โดยลักษณะการปรับเปลี่ยนเข้าโครงสไลด์นี้ก็ทำได้เช่นเดียวกับการเพิ่มสไลด์ใหม่ ก็คือไปปรับเปลี่ยนตรงแท็บเมนูด้านบน หรือว่าตรงทำแนวด้านซ้ายมืออมาดูวิธีแรกนะครับ สมมุตินะครับ จะทำการปรับเปลี่ยนเข้าโครงสไลด์ในสไลด์ที่ 2 ตรงนี้ก็ให้ทำการคลิกสไลด์ ที่เราต้องการปรับเปลี่ยนนะครับ จากนั้นตรงแท็บ ด้านบนนะครับตรงแท็บเมนูโฮมก็ให้เราคลิกตรง Layout ตรงนี้ ก็จะปรากฏนะครับ เข้าโครงสไลด์มาให้เราเลือก เราก็สามารถที่จะคลิก สมมติเลือกเป็นทูคอนเทนต์ตรงสังเกตเข้าโครงสไลด์นะครับ ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก ตรงนี้ กับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่สไลด์นะครับ จากนั้นก็ไปที่ layout เช่นกันนะครับ ก็จะมีเข้าโครงมาให้เราเลือกเช่นกัน สมมติเปลี่ยนเป็น section header ตรงนี้ สไลด์ของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเข้าโครงที่เราเลือก ก็ดีของการปรับเปลี่ยนเข้าโครงสไลด์ตรงนี้นะครับ ก็คือในกรณีที่เรา ได้พิมพ์เนื้อหาในสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ไม่จำเป็นต้องทำการ แทรกสไลด์ใหม่เข้ามา แล้วก็ทำการคัดลอกเนื้อหาไปใส่ในสไลด์ใหม่นะครับ ก็คือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเข้าโครงของสไลด์ได้เลย